สำหรับประโยค真有意思แปลว่าน่าสนใจจริงๆคำว่า真แปลว่าจริงคำว่า有แปลว่ามีคำว่า意思ปกติแปลว่าความหมาย ในที่นี้หมายถึงน่าสนใจสำหรับประโยค他的泰文名字叫什么แปลว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรคำว่าฮ แปลว่ามันที่เป็นบุรุษที่สามแทนสิ่งของคำว่าเตแปลว่าของคำว่าไต้หวนแปลว่าภาษาไทย คำว่าหมิงจือแปลว่าชื่อ คำว่า เจียแปลว่าเรียกคำว่า什么แปลว่าอะไร